Come to เกียรติและศักดิ์ศรีของนักทำออดิโอ ตอนเสียงบรรยายความจริงแล้ว การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสื่อเสียง ในฐานะนักทำออดิโอ หลักคิดมีอยู่ว่า หากเราเลือกทำเสียงเพื่องานมัลติมีเดีย เราต้องมีจรรยาบรรณเพียงพอ รวมถึงสร้างงานเสียงออกมาได้ดีและดีมาก เพราะงานเสียงเป็นงานที่ไม่มีแอปพลิเคชันไหนในโลกที่สามารถช่วยได้ ไม่มีแอปพลิเคชันไหน ในโลก ที่สามารถสร้างเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติได้ และไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่สามารถบอกได้อย่างตายตัวว่า งานมัลติมีเดียแบบนี้ต้องใช้เสียงบรรยายแบบนี้ นั่นก็เป็นเพราะว่า กว่าจะเป็นบทหรือสคริปต์ได้นั้น ต้องอาศัยความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณบทบรรยายต้องไม่ใช่การลอกมา ต้องมีการใส่เทคนิคของการพัฒนาบทเข้าไป เพื่อให้เสียงบรรยายที่โผล่ออกมาในแต่ละครั้ง มีความน่าสนใจ ดังตัวอย่าง คณะศิลปศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2548 เดิมใช้ชื่อคณะว่า คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อ เป็นคณะศิลปศาสตร์ ตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัย ราชมงคล สุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 โดยมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และมนุษยศาสตร์ และหลักสูตรวิชาชีพทางศิลปศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีภารกิจด้านการบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และตอบสนองภารกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเอง และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์มีสถานที่การจัดการเรียนการสอน3ศูนย์พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานคณะบดี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทธนูทดแทนคุณดำรงตำแหน่งคณะบดี และประกอบไปด้วยผู้บริหารดังต่อไปนี้ อาจารย์สัมพันธ์สุขใสดำรงตำแหน่ง รองคณะบดี ด้านบริหารและวาง จรรยาบรรณอีกข้อที่พึงต้องมี นั่นคือ จรรยาบรรณของการใช้ปริภาษา ปริภาษาหมายถึง เทคนิคการใช้ภาษาสื่อสารออกมาในบท ด้วยการเป็นผู้บรรยายที่รู้จักใช้น้ำเสียง ภาคด้วยการเน้นคำ เน้นน้ำเสียง รู้จักผ่อนเสียงหนักเสียงเบาข้อนี้สำคัญเสียงบรรยายจะน่าเบื่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเทคนิคข้อนี้เป็นสำคัญ ซึ่งข้อนี้ต้องอาศัยความเข้าใจบท และความขยันและการเห็นคุณค่าในปริภาษาของผู้บรรยายด้วย